ค่ะและหลังจากที่เราได้ลงทะเบียนสมัครใช้งาน WordPress กันไปแล้วนะคะ ต่อมาสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปนั่นคือการสร้างหน้าเมนูค่ะ หรือว่าสร้างหน้าเพจนั่นเอง จะมีวิธีการอย่างไรไม่ว่าจะเป็นจัดการเมนู จัดหมวดหมู่ต่างๆนะคะ ในหัวข้อนี้เราจะไปเรียนรู้วิธีการดังกล่าวกันค่ะ ต่อมานะคะเราจะทำการสร้างหน้าเพจกันนะคะ โดยที่ เราจะไปที่เมนูคำว่าหน้านะคะ จากนั้นให้เราคลิกคำว่า เพิ่มเพื่อทำการสร้างหน้าเพจสินค้าของเรานะคะ การสร้างหน้าเพจตรงนี้ก็อย่างเช่น เมนูที่เป็นคำว่าเกี่ยวกับเมนูสินค้า เมนูการติดต่อหรือเมนูการสั่งซื้อ ตรงนี้นะคะก็จะไปปรากฏอยู่บนแถบด้านบนนะคะ เวลาที่ลูกค้าเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา อันดับแรกนะคะเมื่อเราเข้ามาถึงแล้วเราต้องตั้งชื่อหัวข้อ ซึ่งชื่อหัวข้อนี้นะคะ จะเป็นชื่อเมนูอย่างเช่นตัวอย่างนะคะ เราก็จะพิมพ์คำว่าเกี่ยวกับ นะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นแท็บเมนูนะคะในการจัดการรูปแบบข้อความหรือว่ารูปภาพนะคะในการจัดการนะคะก็จะมีเหมือนคล้ายๆของ Word เลยค่ะ ก็คือจะมีทั้งตัวหนาตัวเอียง การจัดการรูปแบบข้อความตรงกลาง จัดมุมนะคะรวมไปถึงการใส่สีตัวอักษรต่างๆนะคะ เราก็สามารถที่จะปรับรูปแบบตรงนี้ได้ เดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างวิธีการจัดรูปแบบที่ถูกต้องกันเลยค่ะค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของร้านบ้านน้องออมนะคะอ่าทีนี้เราต้องการที่จะให้รูปแบบชื่อร้าน มีลักษณะเด่นแล้วก็ ปลี่ยนสีนะคะ เพื่อที่จะให้คนเนี่ยเข้ามาแล้วก็เป็นที่สะดุดตานะคะ จากนั้นก็ลองจัดรูปแบบตรงกลาง หรือว่าเน้นข้อความที่เป็นสโลแกนของร้านนะคะ เราก็สามารถที่จะปรับให้มีลักษณะเป็นข้อความที่ตัวใหญ่ขึ้นได้นะคะ แถบเมนูใช้ง่ายมากเลยค่ะ จะใช้จะใช้คล้ายๆ กับเวลาเราจัดรูปแบบเออเอกสาร เวลาเราทำงานใน Word นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันเลย ทีนี้เนี่ยถ้าเรามีแต่ข้อความเนี่ยมันก็จะดูไม่น่าสนใจ ใช่ไหมคะจะไม่มีรูปตัวอย่างสินค้าหรือว่าโลโก้ร้านเราต้องการที่จะเพิ่มรูปภาพหรือว่าเพิ่มวิดีโอเนี่ย เราก็สามารถที่จะเพิ่มได้ โดยที่เราไปที่เมนูแถบด้านบนนะคะ ก็จะมีลูกศรที่เป็นตัวชี้ลงมานะคะ จากนั้นเราก็คลิกไปใน WordPress นะคะ ถ้าเราต้องการจะทำการเพิ่มรูปภาพ WordPress จะใช้คำว่า เพิ่มสื่อ จากนั้นเราก็คลิกคำว่าเพิ่มสื่อไป พอเราคลิกเข้าไปในเพิ่มสื่อแล้วนะคะ ตรงนี้เราก็จะเป็นรูปภาพทั้งหมดนะคะที่เรามีการนำเข้ามานะคะถ้าเราต้องการที่จะแอดภาพใหม่นะคะเราก็ไปที่คำว่า add new นะคะเพื่อที่จะไปเอาภาพมาใส่นะคะะเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างนะคะ อย่างอันนี้เราต้องการที่จะใส่เป็นโลโก้ ของร้านบ้านน้องออมนะคะ แล้วก็ไปเลือกรูปภาพนะคะที่เราเซฟมาอยู่แล้ว จากนั้นนะคะ เราก็อัปโหลดลงมาใน Workspace ของเรา และทำการคลิกเลือกนะคะอ่าสังเกตเห็นไหมคะว่าจะมีหมายเลขขึ้นนะคะ นั่นคือรูปภาพที่1ที่เราเลือก หรือถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มมากกว่า 1 รูป เราก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะ ก็จะมีหมายเลขปรากฏนะคะ ถ้าเกิดว่าเราทำการคลิก อย่างอันนี้เรามีทั้งรูปที่ 1 แล้วก็รูปที่ 2 ถ้าหากว่าใครที่เลือกเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถที่ ถ้าหากว่าใครเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดคำว่าเพิ่มนะคะ เพื่อทำการเพิ่มรูปภาพได้เลย จากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะ เราสามารถที่จะจัดรูปแบบได้เลย เราสามารถคลิกที่ไป เราสามารถคลิกที่รูปภาพนะคะแล้วก็จัดกึ่งกลาง จัดชิดซ้าย ชิดขวา หรือว่าต้องการให้นำเสนอออกมาในรูปแบบไหนนะคะสามารถที่จะทำได้เลยรวมไปถึงตัวอักษรด้วยนะคะ ก็ทำให้สมดุลกับรูปภาพนะคะไม่เล็กจนเกินไปหรือว่าไม่ใหญ่จนเกินไป เน้นเฉพาะ จุดเด่นของร้านเรางานดี งานถูกมีคุณภาพต้องมาที่บ้านน้องออมแบบนี้เป็นต้นนะคะ เพื่อที่จะเป็นการจูงใจลูกค้านะคะ หากว่าเราพึงพอใจแล้วจัดรายละเอียดเรียบร้อยแล้วชิดซ้ายชิดขวานะคะ เราต้องการที่จะเผยแพร่หรือว่าต้องการที่จะให้มันแสดงผลนะคะ สร็จแล้ว เรียบร้อยแล้วต้องการจะเซฟ WordPress นะคะ เราจะไม่มีคำว่าเซฟจะไม่มีคำว่าบันทึกนะคะ WordPress จะเป็นคำว่าเผยแพร่นะคะ เมื่อเราคลิกที่คำว่าเผยแพร่แล้วนะคะ ทางเว็บไซต์ก็จะทำการเซฟนะคะเพื่อที่จะอัปเดตข้อมูลเรา เห็นไหมคะว่าคำว่าเผยแพร่ของเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปแล้วค่ะ จะเปลี่ยนเป็นคำว่าอัปเดตนะคะ ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครไม่มีเวลานะคะ หรือว่าต้องการที่จะให้อัปเดตหน้าโพสหน้าเมนูต่างๆล่วงหน้าเราก็สามารถที่จะจัดการได้เช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือแถบด้านข้างของคำว่าอัปเดตนะคะที่เป็นรูปคล้ายๆ ปฏิทิน เราสามารถที่จะกำหนดวันกำหนดเวลาในการขึ้นโพสต์ได้เลยนะคะ อย่างถ้าเราต้องการที่จะโพสต์ในวันที่ 10หรือวันที่ 11เนี่ยค่ะเราก็สามารถกำหนดได้ล่วงหน้ารวมไปถึงเวลาได้ด้วยเลยค่ะต้องการที่จะให้โพสช่วงตอนเย็นเวลาที่ลูกค้าเลิกงานแล้ว ก็เข้ามาดูสินค้าของเราได้นะคะะเพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถที่จะมีแอคทิวิตี้กับลูกค้าได้ตลอดเวลาเลยนะคะหรือใครที่ต้องการจะพรีวิวดูก่อนว่า สิ่งที่เราสร้างหน้า สิ่งที่เราสร้างมาเนี่ยมันจะออกมาแสดงผลออกมาในลักษณะแบบใดนะคะ ก็คลิกที่คำว่าดูก่อนนะคะ เพื่อที่จะพรีวิวดูหน้าเพจของเรา แบบนี้นะคะ เป็นต้นเห็นไหมคะ ว่า มันก็จะแสดงผลในเรื่องของตัวอักษรหรือว่ารูปภาพ เพราะว่าบางทีในการเลือกทีมเนี่ยก็จะมีผลในการแสดงตัวอักษร หรือว่าแสดงรูปภาพเช่นเดียวกัน เราจะได้แก้ไขในตอนนี้เลยนะคะ ไม่แก้กลับไปกลับมานะคะแล้วก็ปิดไป ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของการสร้างหน้าเพจนะคะ ซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะสร้างหน้าเพจได้ตามลำดับเมนูหรือว่าได้ตามความต้องการได้เลยค่ะ หลังจากที่เราได้สร้างหน้าเพจกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะ วิธีการจัดการเมนู อย่างตัวอย่างนี้นะคะ เราลองสร้างกันไว้ 4 เมนูนะคะ ก็คือเมนูติดต่อเมนูจัดส่งสินค้าสั่งสินค้าแล้วก็เมนูเกี่ยวกับ ซึ่ง4เมนูนี้เนี่ยมันยังกระจัดกระจายกันอยู่ยังไม่เป็นระบบนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปทำการจัดเมนูกันเลยดีกว่า โดยไปที่คำว่าเมนูนะคะ เมื่อเข้ามาที่หน้าต่างเมนูแล้วเนี่ยเราจะพบกับคำว่า Home ซึ่งคำว่า Home เนี่ยจะมีมากับแทมเพลตทุกๆแทมเพลตเลยนะคะ ที่การแรก ให้เราไปที่เครื่องหมายบวกนะคะ เพื่อทำการสร้างเมนูของเราขึ้นมา จากนั้นนะคะให้คลิกไปที่คำว่า add menu item นะคะะก็คลิกไปเลย และเลือกเมนูที่เราต้องการจะนำขึ้นโชว์นะคะ อย่างเช่นอันนี้นะคะ เราก็คลิกไปที่คำว่าเกี่ยวกับนะคะ ตรง ด้านล่างนะคะก็จะมีคำว่ายกเลิกแล้วก็ add item นะคะ ให้เราคลิกที่คำว่า add item นะคะ เพื่อ add เมนูของเราเข้าไปเห็นไหมคะว่าก็จะปรากฏเมนูของเราขึ้นมาแล้ว ทีนี้เนี่ยเราต้องการที่จะเพิ่มเมนูเข้าไปอีกนะคะ นั่นก็คือเมนูสั่งสินค้า เราก็คลิกเหมือนเดิมเลยค่ะ คลิกเครื่องหมายบวก แล้วก็เลือก add เมนูนะคะสั่งสินค้าจากนั้นก็ add item เข้าไป ่ะสองเมนูแล้วตอนนี้เรามาใส่กันให้ครบนะคะเมนูจัดส่งสินค้า สามเมนูนะคะ ทีนี้เนี่ย เมนูหลักๆของเรา ก็คือเมนูเกี่ยวกับเมนูสั่งสินค้า แล้วก็เมนูจัดส่งสินค้า แต่เมนูติดต่อสินค้าเนี่ย เราต้องการที่จะให้เป็นเมนูย่อยของเมนูเกี่ยวกับ นั่นก็คือเมื่อเราเอาเมาส์ไปชี้ หรือเอาเมาส์ไปคลิกที่คำว่าเกี่ยวกับ แต่เราจะต้องเจอคำว่าติดต่อของเราด้วยใช่ไหมคะอ่าเป็นซับย่อยเนาะวิธีการก็คือ ให้ไปที่เครื่องหมายบวกนะคะ จากนั้นให้เราคลิกที่คำว่า add menu item จากนั้นนะคะให้เราเลือกเมนูย่อยติดต่อ แล้วก็ add item เข้ามา เห็นไหมคะว่าลำดับที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมนะคะ จะสังเกตเห็นว่าลำดับนะคะไม่เท่ากันแล้ว ลำดับของคำว่าติดต่อนะคะ จะมีแท็บเข้าไปนะคะอ่าช่องสี่เหลี่ยมจะไม่ตรงกันแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นการแสดงว่าเมนูติดต่อนั้นเป็นเมนูย่อยของเกี่ยวกับนั่นเองนะคะ ทีนี้เราก็ลองเอาไปใช้กับเมนูสินค้า แล้วก็ร้านค้าของเราดูนะคะ หากเราจัดการเสร็จแล้วเนี่ยให้กดที่คำว่าบันทึกนะคะ เพื่อที่จะเซฟลำดับเมนูของเรา